พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนยูดีวันตรวจจับสัญญาณอันตราโซนิกป้องกันเครื่องจักรเสียหาย การสูญเสียของวัสดุและพลังงาน เครื่องจักรและระบบการผลิต เป็นหัวใจสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หากเกิดการชารุดหรือสิ้นเปลืองพลังงาน จากการสูญเสียของการรั่วไหลโดยที่เราไม่รู้ตัวิ่มส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับ หากผู้ประกอบการสามารถตรวจพบความผิดปกติ ก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความเสียหายอย่างรุนแรงที่เกิดตามมา บริษัท Equity Services Air Solution จำกัดพัฒนา UD1 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอันตราโซนิกที่ความถี่ 26 ถึง 400 กิโลเฮิรตซ์สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว แก๊สไอน้ำ สัญญาณอาการก่อนที่จะเกิดการช็อตไหม้ระเบิดของระบบไฟฟ้า และตรวจจับสัญญาณอันตราโซนิกจากลูกปืนของเครื่องจักรที่เริ่มจะเกิดความเสียหายอุปกรณ์ใช้งานง่ายสะดวกมีความไวและความแม่นยำสูง สามารถลดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาพลูกปืนของเครื่องจักรช่วยในการบำรุงรักษาลดความ ความสูญเสียวัสดุและพลังงานเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ในการใช้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงานโซล International Invention Fair 2017 SIIF 2017ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีไทย โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000